ฝูงสุนัขเหลือง ตัวโตเท่าช้างฝูงแร้งและฝูงกาเป็นต้นกำลังยื้อแย่งฉีกกินสัตว์นรกอยู่พระราชาตรัสถามว่า สัตว์เหล่านี้ได้ทำกรรมอะไรไว้ จึงถูกฝูงสัตว์ดูร้าย รุมฉีกกินเนื้อเช่นนี้ มาตลีเทพสารถีได้กราบทูลว่า สัตว์เหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์มีความตนีทีเหนียว คอยห้ามผู้อื่นบริจาคทาน ทำบาปกรรมหยาบช้ามาก ชอบด่าพระภิกษุสงฆ์สามเณร และสมณพราหมณ์ผู้มีศีล จึงถูกฝูงการุมจิกจิน สุนัขเหล่านั้น ตัวโตเท่าช้าง วิ่งไล่สัตว์นรกเหมือนไล่เนื้อ กัดเนื้อแหว่งเป็นชิ้น ครั้นสัตว์นรกล้มลงบนแผ่นดิน เหล็กที่มีเปลวเพลิงนุกไหมสุนัขนั้นเอาขาหน้าทั้งสองเหยียบอกไว้ ฉีกเนื้อกินสัตว์นรก ซึ่งร้องลั่นตะเกียบตะกายหนีเหลือแต่กระดูก ส่วนฝูงแรงมีจะงอยปากเป็นเหล็ก ตัวใหญ่เท่าเกวียนบรรทุกสินค้า แรงเหล่านั้นจิกกระดูก ด้วยจะงอยปากอันคม เหมือนปลายทวน เจาะกินเยื่อในกระดูก ฝูงกามีจะงอยปากเป็นเหล็ก น่ากลัวยิ่ง ก็รุมจิกกินสัตว์นรกที่มันเห็นเช่นกัน นรกขุมที่สามนรกแผ่นดินเหล็ก ร้อนแรง จากนั้น มาตลีเทพบุตร ขับรถต่อไปข้างหน้า ชี้ให้พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรดู สัตว์นรกที่กำลังเดินเหยียบแผ่นดินเหล็ก ร้อนแรง ถูกเปลวไฟแผดเผา และนายนิรยาบาลตีด้วยท่อนเหล็กเท่าลำตาล ล้มลงนอนร้องโหยหวนครวญครางอยู่ จากนั้นนายนิรยาบาล ก็ทุบด้วยท่อนเหล็ก จนร่างกายแหลกละเอียด พระเจ้าในเมราชตัดถามถึงกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้น มาตาลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่า สัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ได้เบียดเบียนทำร้าย ชายหญิงผู้มีธรรม จึงต้องประสบทุกข์ทรมานเช่นนี้ นรกหลุมที่สี่ นรกหลุมถัาเพลิงมาตาลีเทพสารถีขับรถต่อไปข้างหน้า ชี้ให้พระเจ้าในเมราทอดพระเนตรดู นายนิรยบาลกำลังแทงสัตว์นรกด้วยอาวุธ ที่มีเปลวไฟลุกโชน ร้อนแรง ไล่ต้อนให้สัตว์นรกเหล่านั้น ตกลงไปในหลุมฐานเพลิง เมื่อสัตว์นรกเหล่านั้น จมอยู่ในหลุมฐานเพลิง เพียงเอว นายนิรยบาลก็เอาตะแกรงเหล็ก ตักฐานเพลิงโปรยลงบนศีรษะสัตว์นรกเหล่านั้น ถูกฐานเพลิงแผดเผาก็ร้องไห้ ดิ้นรน ครวนครางอย่างทุกทรมาน พระเจ้านิมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้น จึงตรัสถามถึงสาเหตุว่าทำไมพวกนี้จึงถูกนายนิรยบาลทรมานเช่นนั้น ดูไปก็เหมือนคน ต้อนโคที่ไม่เข้าคอบมาตลีเทพบุตรได้กราบทูลผลกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นว่าสัตว์นรกเหล่านี้สร้างหนี้สินไว้ทั้งยังสร้างพยานเท็จขึ้นมาคดโกง ทรัพย์สินของชาติของประชาชน ทั้งสร้างหนี้สินโดยรวมให้แก่ประชาชนอีกด้วย เพราะกรรมหยาบช้านั้น จึงต้องมาทนทุกข์ทรมานร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในหลุมฐานเพลิงนี้ นรกภูมที่ห้า นรกกระทะทองแดง มาตลีเทพบุตรขับรถต่อไปข้างหน้าเหล่าสัตว์นรกถูกนายนิรยบาลหน้าตาดุร้ายน่ากลัว จับเท้าโยนไปในหม้อกระทะทองแดง ที่กำลังเดือดร้อนพระเจ้านิมิราช ทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามว่า สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้ จึงตกในโลหะกุมพีนี้ มาตลีเทพสารถีปราบทูลถึงวิบากกรรมของสัตว์เหล่านี้ว่า เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ พวกเขาเบียดเบียน ด่าทอกระทบ สมณะหรือพรามผู้มีศีล จึงตกในโลหะกุมพีนรกนี้ นรกขุมที่หก นรกโซ่ทองแดง มาตลีเทพสารถีขับรถต่อไปข้างหน้า พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นนายนิรยบาลเอาโซ่ทองแดงที่มีเปลวไฟลุกไหม้ผูกคอสัตว์นรกผลักให้พว่ำหน้าลงแล้วตัดคอและอวัยวะต่างๆ โยนทิ้งลงไปในน้ำร้อนที่กำลังเดือดพล่าน จึงตรัสถามว่า สัตว์เหล่านั้นได้กระทำกรรมอะไรไว้ มาตลีเทพบุตรกราบทูลวิบากกรรม ที่สัตว์นรกทั้งหลายทำไว้ว่า เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ สัตว์เหล่านี้ก่อกรรมทำเข็น ด้วยการวางแล้ว วางบ่วงดักจับนกมาฆ่า เพราะบาปกรรมหยาบช้า ที่สัตว์นรกเหล่านั้น กระทำไว้จึงถูกตัดศีรษะทิ้งให้นอนอยู่เช่นนี้ นรกขุมที่เจ็ดนรกแม่น้ำกลายเป็นแกลบ มาตรีเทพบุตร ขับรถต่อไป ผ่านสถานที่ร่มรื่นสวยงาม พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำสายใหญ่ ใสเย็นน่าเดิมกิน ไหลเอื้อยเรื่อยริน อยู่ตามปกติณดินแดนแห่งนี้ สัตว์นรกถูกความร้อนเพราะไฟนรกแผดเผา ไม่อาจทนความหิวกระหายได้ จึงเดินย่ำแผ่นเหล็กร้อนแรง มีเปลวไฟลุกไหม้โชดช่วงลงแม่น้ำด้วยความหวังจะดื่มกินดับความหิวกระหายเมื่อถึงฝั่งแม่น้ำทันใดนั้นฝั่งแม่น้ำที่ดูมีน้ำใสเย็นก็กลับกลายเป็นเปลวไฟลุกไหม้น้ำใสเย็นที่น่าดื่มกินก็กลายเป็นแกลบใบไม้กลายเป็นเปลวไฟลุกไหม้ไปทั่วสัตว์นรกทนความกระหายไม่ได้จึงเคี้ยวกินแกลบและใบไม้ ที่มีเปลวไฟลุกไหม้แทนการดื่มน้ำแกลบและใบไม้นั้น ก็แผดเผาลำไส้ ไหลออกทางตะวานสัตว์นรกไม่สามารถทนทุกข์ทรมานได้ ก็ประคองแขนยืนร้องไห้คำครวญด้วยความเจ็บปวดทุกทรมาน พระเจ้าในมิราชตรัสถามว่า แม่น้ำนี้มีน้ำมาก มีตลิ่งราบเรียบ มีท่าน้ำใสสะอาดไหลเอื่อยเรื่อยรินตลอดเวลา สัตว์นรกเหล่านั้นเราร้อนเพราะไฟนรก ครั้นจะดื่มน้ำในแม่น้ำนั้น น้ำก็กลายเป็นแกลบไป สัตว์นรกเหล่านั้นได้ทำบาปอะไรไว้ จึงถูกทรมานด้วยกระหายเช่นนี้ มาตลีเทพพบุตรกราบทูลวิบากกรรม ของสัตว์นรกทั้งหลายว่า เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ สัตว์เหล่านี้ประกอบอาชีพค้าขายไม่สุจริต ค้าขายข้าวเปลือกผสมข้าว รีบ และแปรให้ลูกค้า บางครั้งก็เอาใบไม้บ้างแกลบบ้างทรายและดินเป็นต้นผสมกัน เวลาเสนอขายสินค้าก็บอกว่า จะให้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพดี ครั้นรับเงินจากผู้ซื้อแล้ว กลับให้ข้าวเปลือกที่ไม่ดีตามที่ตกลงกันไว้ ครั้นตกนรกด้วยผลแห่งกรรม จึงทำให้น้ำกลายเป็นแกลบไป